ม่แปลจะคุยค่อยคุยตอนเช้าตอนมี้เมาก็แค่ความโสดมันกลับมาอีกครั้ง ไม่มีเขาก็ไม่ตายตัวฉันเชื่อไว้อย่างนั้นฉันลองกันไปคืนนี้จัดกันไปให้พอดี แล้วเริ่มในวันพรุ่งนี้ทำให้ดีกว่าที่เคยก็แค่ความโสดมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้น จะคิดมากไปทำไม กะโสดอีบ่เม้นเศรษฐีหัวใจห่างๆถือินถือควาสิมีผู้ใดมาเอา ดน้ำตาสีก็ลุกขึ้นมาดี ไม่โยกย้ายให้คนที่ตายจากใจดี วันเวลาจะเป็นตัววอลทุกอย่างว่าพบคนนั้นคุขหดูใช่แล้วคงจะเดินร่วมกันจะไม่มีวันให้เธอต้องกลับมาเสียใจมันในวันเที่พลาดไปบองความทุกชีวิตที่เขามาคุยกันจนมาสุดท้ายแค่เขาบอกหักบอกสนบอกแค่บริษัทจาก